ครับจากที่เราได้พบกันในบทที่ 2 นะครับ ตอนนี้บทที่ 12 จะพูดสรุปให้นักศึกษาเห็นภาพของอการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรนะครับ ว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้นักศึกษามองเห็นว่า information system management เนี่ยเราจะมองเป็น input process output นะครับ เราจะจัดการข้อมูลยังไง ให้ข้อมูลเข้ามาแล้วนำไปประมวลผล แล้วก็นำไปแสดงผล ให้กับคนที่ต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกคนถูกต้องถูกเวลาไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องออกแบบระบบข้อมูลตรงนี้ ทั้งระบบเล็กระบบใหญ่ให้สอดคล้องกัน ในฐานะนักบริหารไอทีนะครับเราจะต้องมอง Input Process Output ให้อย่างแม่นยำแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นระบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น มองการไหลของข้อมูลมองวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นประโยชน์ จากที่นักศึกษาได้เห็นกรณีศึกษาผู้บริหารที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะครับจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไอทีในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องของผู้บริหารจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่การออกแบบระบบนะครับ การที่จะทำอย่างไรให้ข้อมูลในองค์กรเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ตัดสินใจเลือกระบบงานนะครับ แล้วก็ร่วมสร้างบรรยากาศการใช้ไอทีรวมถึงการเป็นผู้ใช้ไอที่ดีในองค์กรด้วย การมีส่วนร่วมของบุคลากรก็สำคัญนะครับ ที่เราจะทำให้องค์กร บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ เมื่อเราทำได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก การมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันว่า ระบบตอนนี้เป็นแมนนวลอยู่ จะทำยังไงให้เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่ แล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้ระบบนั้นนะ่ะถูกใช้งานอย่างจริงจัง แล้วก็เชื่อมโยง ทั้งนี้จะใช้วิธีการซื้อระบบเข้ามา หรือพัฒนาขึ้นมาเอง แล้วก็มีโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมนะครับ สุดแล้วแต่สถานการณ์ขององค์กรเลยครับว่า เราควรจะใช้ระบบใดก็ลองชั่งน้ำหนักดู ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องของระยะเวลาที่จะได้มา ถ้าเขียนเองก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ ถ้าซื้อมาก็จะได้เร็วขึ้น แต่เราอาจจะต้องพัฒนาปรับระบบเข้าหาโปรแกรมมากหน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะได้พบกับในหัวข้ออื่นๆนะครับ ว่าจะทำอย่างไร ทีนี้ในสรุป ในบทสรุปของบทที่2เนี่ยต้องการให้ศึกษามององค์รวมนะครับ ในเรื่องของระบบ value chain supply chain นะครับเราอยู่ตรงไหนและเอาไอทีเข้ามาทดแทน เอาทดแทนแล้วปุ๊บเนี่ยใครต้องทำอะไรบ้างก็คือผู้บริหารบุคลากรทุกคน สร้างการมีส่วนร่วมและช่วยกันทำตรงนี้แหละครับคือความสำคัญและหัวใจของบทที่ 2 ครับ thank you